วลาถ่ายรูปเนี่ยรู้สึกว่าใต้ตาคำแล้วช่วงเนี้ยมันหายไปเยอะเลยค่ะ สวัสดีค่ะแนนนะคะ แนนรับถ่ายแบบแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแนนมีปัญหาเรื่องช่วงหน้าแก้มกับใต้ตานะคะ เพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยรู้สึกว่าใต้ตาคำแล้วช่วงเนี้ยมันหายไปเยอะเลยค่ะเลยรู้สึกว่าถ่ายรูปไม่ค่อยสวยค่ะ ก็เลยอยากจะมาเติมตรงนี้นิดนึงค่ะ ของน้องแนนเนี่ยเคสนี้เคยแก้หน้าแก้มมา แต่ว่าเราแก้ไม่ไม่ได้ครบทั้งทั้งทุกตำแหน่งเหลือตรงนี้ขาด เดี๋ยววันนี้ก็จะเติมตรงนี้กัน แล้วก็หน้าสองข้างไม่เท่ากันข้างนี้จะสวยกว่า ข้างนี้จะเห็นเป็นร่องชัดกว่าเดี๋ยวเราจัดการให้ เราก็ใช้ฟิลเลอร์ของเอลมิสดีฟนะคะ รุ่นที่มียาชานะคะ ก็เช็คตัวสแกน QR code ได้ แล้วก็เช็คตัวออยอได้ อ่ะแกะเลย